เดิมทีที่จะมาทำรีสอร์ทที่นี่มาจากความเบื่อของการอยู่กรุงเทพครับมีชีวิตใช้อยู่กรุงเทพอยู่วัน1 7บ8ปีทำงานวงการภาพยนตร์มันก็เลยเบื่อ เห็นกล้องเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เบื่อ อยู่กบันมานาน ก็เลยอยากกลับมาอยู่บ้าน เดิมทีไม่ได้อยากกลับมาอยู่บ้านคืออยากมาพักผ่อนก่อนเฉยๆแล้วพอมาเห็นที่บ้านมันน่าทำแล้วก็ว่าพอเรากลับมาอยู่บ้านนานๆทีเวลามันเริ่มโตพอเริ่มโตเสร็จปั๊บ แต่รู้สึกว่ามันขาดแคลนขาดแคลนคือเราไปพักตามตัวเมืองในบุรีรัมย์ก็เห็นรู้สึกว่ามันก็เป็นที่พักที่เราไม่ค่อยชอบ คือที่พักแบบว่ามันอยู่ในเมืองไม่ได้มีที่พักแบบว่าเชิงธรรมชาติก็เลยไม่มีที่มีทางก็เลยลองมาคุยกับพ่อแม่ก็เริ่มทำก็เลยกลายเป็นที่มาของการเริ่มทำที่ที่สอนที่นี่เลยมาเป็นรูปแบบแบบออกแบบก็ออกแบบเองดีไซน์ทั้งหมด จะเริ่มจากการที่เรามีไม้อยู่คือไม้เก่าของพ่อแม่เขาเก็บไว้ก็เลยเริ่มคิดว่าเขาควรทำยังไงแต่พ่อแม่เขาให้โจทย์นาว่าเขาอยากได้บ้านเรือนไทยเก่า ทีนี้พอว่าเป็นบ้านเรือนไทยเก่ามันก็คอสของงบของการก่อสร้างมันสูงมาก เพราะว่าเรือนไทยดีเทลก็จะสูงก็เลยตัดทอนพอเป็นไทยก็เป็นไทยโมเดิร์นแล้วก็ใช้ความเป็นสไตล์ของพวกสไตล์ล็อกพวกโชว์แบตเตอรี่มามามาใช้ในงานทุก้าน วาตำแหน่งตอนถอยตำหนังที่ทำตำแหน่ง fashion d e s เนอร์หรืออ a ดีเรคเตอร์นะครับคือหาก็มีทีมหาของเข้าประกอบฉากที่เราชอบแล้วเก็บไว้ เก็บไว้ที่บ้านที่บ้านที่บ้าน แล้วก็ขนมาจัดตกแต่ง เราทำตอนเดือนมกราเสร็จก็เดือนมีนาเมษาแล้วก็ตกแต่งอีกสองเดือนก็เพิ่งได้เปิดได้แค่สองเดือนลูกค้าก็เรื่อยๆครับเพราะเรายังไม่ได้โปรโมทเรายังไม่ได้ลงโซเชียลเรายังไม่ทำอะไรเลยก็คือปากต่อปากเฉยๆจะลองทำอะไรใหม่ๆแบบนี้แต่ให้ราคาถูกแบบนี้ก็หมายความว่าอันนี้ราคาเราอาจจะไม่ได้รองรับกับผู้บริโภคเท่าไหร่เพราะว่าคนที่ที่บ้านเราก็บางทีก็รับไม่ได้เรื่องของราคาเพราะว่าคนที่บ้านก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันคืออะไร ก็มาก็คิดว่าราคาเราแพงไปหรือว่าอะไรก็เลยเอาตลาดล่างคือตลาดล่างก็แบบว่า ไม่ได้แบบว่าค้างคืนไม่มีชั่วคราวเราไม่เอาเราเอาแต่แบบว่าค้างคืนเราเราไม่ชอบชั่วคราวก็เลยกะว่าจะทำเพิ่มเป็นตายหน่อยคือเป็นดัตเตียละไรคือผม่าเอาตู้คอนเทนเนอร์มาทำที่เป็นโครงการใหม่ก็อยู่ตรงนี้ใกล้ๆครับ